คอโรฟิลพัดสารสีเขียวจากพืชเพื่อความสมดุลของร่างกาย ช่วยระบบไหลเวียนโลหิตช่วยให้เลือดสะอาดและเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดแดง ลดระดับน้ำตาลในเลือดคอเลสเตอรอลความดันโลหิต ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย ช่วยให้สดชื่นไม่อ่อนเพลีย ช่วยเรื่องภูมิแพ้ลดอาการปวด เช่น ปวดข้อปวดศีรษะกำจัดสารเคมีตกค้างจากผลิตภัณฑ์ยา และสารพิษที่ติดมากับระบบเลือดกำจัดสารพิษโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ดีบุก แคดเมียม บำรุงเส้นผมช่วยลดอาการผมร่วง ช่วยลดกลิ่นตัว และกลิ่นปาก